อื่นเลยต้องกราบสวัสดี พี่วีแล้วก็พี่โน้ตสวัสดีครับแล้วก็พี่แอดมินทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคือเรื่องนี้โน้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ว่าเอ๋ยยังเด็กอยู่ตอนนั้นน่าจะอายุประมาณหกเจ็ดขวบแหละ หนูจำไม่ได้เนาะคือมันก็นานแล้วค่ะ คือตอนนั้นนะคะเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงทำนาเนาะคุณปู่ นี่ก็คือแบบว่าเหมือนท่านนะคะ ต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวแต่เช้าเนี่ยค่ะตั้งแต่ตีห้าเนี่ยคือเขาอะเหมือนจะต้องแบบว่ารีบไปสูบน้ำลงนาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเตรียมพวกอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนหันมาบอกกับตุ้งย่าเองเนาะบอกว่าเออ ยังไงใส่สายแกก็ไปส่งหลานเสร็จก็รีบตามขึ้นไปละกันอะไรเงี้ย แกก็รีบอ่าขนของขึ้นไปบนบนรถอีแท็กเนาะแล้วก็ ดิฟเบิ่งไปนาเนี่ยค่ะ คือระยะทางไปไปนาของเอเนี่ยจากบ้านจากบ้านของคุณปู่เนี่ยก็ห่างกันหลายกิโลอยู่ค่ะพี่ให้พี่นึกสภาพ อ่าถนนถนนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะ มันจะเป็นถนนลุกลังเนาะดินแดงมันบางที่มันก็จะเป็นแบบเหมือนถนนขาดเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลา การเดินทางเนี่ยค่ะ ไปไปนานเนี่ยนานพอสมควรนะคะที่คือไปถึงที่นานนี่ก็คือสว่างพอดีอะค่ะ คือเราเริ่มเดินทางตั้งแต่ตีห้าเนี่ยค่ะ ก็ไปสว่างพอดี คุณปู่เล่าให้ฟังพอไปถึงปุ๊บก็เหมือนคุณปู่เนี่ยค่ะนำพวกอุปกรณ์ที่ว่าเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยค่ะผ่านไอ้ต้นกล้ามปูใหญ่ที่ว่ามันเป็นมันเป็นนาของตะเกือที่ว่าเป็นเป็นเพื่อนของคนปู่เองเนี่ยค่ะ ครับ คือพาผมไปนะคะ ตอนตอนช่วงที่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็จนไปถึงตรงที่ว่ามันเป็นบ่อปลาดานเนี่ยค่ะ ก็คือคุณปู่ก็ได้นำเครื่องสูบน้ำานำส่อีกน้ำเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสูบน้ำเข้านาแก่ตรงพอเสร็จสับจากตรงตรงที่นั้นนะคะก็คือแกับเดินกลับไปแล้วอีกขากลับเนี่ยจะต้องผ่าน ต้นกล้ามปูใหญ่ที่ว่ามันอยู่กลางนานเนี่ยค่ะ ปรากฏว่า แกหันไปเห็นอ่า พระธุดงรูปหนึ่งนะคะคือ ท่านน่ะ มานั่งเหมือนกรรมฐานอยู่ใต้ใต้ต้นกล้ามปูเนี่ยค่ะคือปู่เขาก็ท่านก็สงสัยนะว่าพระธุดงนี่มาตั้งแต่เมื่อไรมาตั้งแต่เวลาไหนทำไมเขาถึงไม่เห็นไม่อะไรเลยทั้งๆทที่เขาครับนั่งมอง นั่งมองของต้นกล้ามปูนั้นอยู่ครับ แต่เขากลับมองไม่เห็นว่าพระธุดงค์รูปเนี้ย ท่านเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตัดความสงสัยไปอย่างเงี้ยค่ะพี่วิ์ก็เลยก็เลยเหมือนเดินเข้าไปสอบถาม เนาะว่าท่านมาจากไหน อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบว่าคุณปู่เนี่ยค่ะได้นิมนต์ท่านนะไปอยู่วัดดีกว่าไหมครับ ก็เหมือนแบบพระธุดงค์รูปเนี้ย ก็ได้ตอบปฏิเสธกลับมาค่ะ บอกว่าเหมือนท่านนะชอบ ชอบสมถะ ใช่ไหมคะ ภาษาพระเรียกว่าสมถะเนาะค่ะ คือค่ะ ชอบเหมือนท่านแบบว่าตอบว่าชอบสมถะ อะไรประมาณเนี้ย เหมือนแบบ ท่านจะเหมือนจะไม่อยู่กับที่อะไรประมาณนี้เหมือนจะทุดงไปเรื่อยๆ อะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ค่ะ ก็คือปู่ก็คือแบบอ่าไม่ขัดไม่ขัดท่านนะเนาะก็คือนีบวิ่งกลับไปที่นานปรากฏว่าไปเจอกับย่าพอดีที่ว่าปั่นจักรยานตามมาที่หลังเนี่ยค่ะ ก็เลยถามคุณย่าว่าได้เตรียม พวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยมามาเผื่อได้ไหมพอดีว่ามีพระุดงเนี่ยนั่งอยู่นะปักกดอยู่ใต้ใต้ต้นการปูเนี่ยจะเอาข้าวอ่ะ ไปถวายสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยได้แบ่งพวกข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็ไปไปน้อมถวายท่านเนี่ยค่ะพร้อมพร้อมกับคาอย่าเนี่ยค่ะก็เหมือนท่านก็รับด้วยกิริยาที่เป็นเป็นพระธรรมดาปกติอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนว่า เออ คุณก็ทำให้คุณปู่คุณย่าเองนะหรื เริ่มใส่อีกว่าเออพระรูปเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าพระที่แบบว่าเคร่งกรรมฐานขั้นสูงอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยไม่ได้สนใจ ไม่รบกวนท่านก็เลยกลับมาทำมาทำอะไรกันตามปกติจนถึงกระทั่งช่วงเย็นเนี้ยค่ะ ก็เลยกะว่าคุยกับคุณยาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเตรียมทำาคบเพลิงคือพี่พี่วีกับพี่พี่โนดรู้จักเนาะคบเพลิงที่ว่า ใช้ยางไม้ทำอะค่ะ ที่ว่าถ้าใช้ไม้ไผ่ไปวนกับยางไม้เนี้ยค่ะ คือจะไปทำให้ให้กับให้กับ อ่าพัทุดงรูปเนี้ยค่ะ เพื่อที่จะกันแมลงกันยุงกันอะไรต่างๆนานา่เนี้ยค่ะ ก็คืออ่าพอไปถึงทำเสร็จก็ได้กราบกราบลาท่านอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสายตาปู่เนี้ยดันเลือกบองไปเห็นไอ้ตรงที่ว่าอาหาร เนี่ยค่ะ ที่ว่านำมาถวายท่านปรากฏว่าท่านน่ะไม่มีการแตะต้องเลยสักนิดหนึ่งนะคะที่พี่โนครับค่ะ ก็เลยตัดความสงอืม ก็เลยตัดความสงสัยไป อ่ะ ไม่เป็นไร ท่านคงจะเข่งกรรมฐานจริงๆ อันนี้เดี๋ยวเรารีบกลับไปบอกไอ้เกิดไปดีกว่าว่ามีพระธุดงเนี่ย มาปักกดอยู่ที่กลางนามันใต้ต้นกล้ามปูอะไรอย่างเงี้ยก็พอไปถึงไปถึงบ้านปุ๊บก็รีบเดินไปหาตะเกิดเนี่ยค่ะ คือบ้านตะเกิดนี้คือจะอยู่เยื้องๆกับกับบ้านของคุณปู่เองเนาะก็ไปหาตะเกิดก็ไปคุยให้ตะเกิดฟังว่าเออเนี่ยตะเกิดมีพระธุดงค์รูปหนึ่งนะมาปักกดอยู่กลางนาแกอยู่ใต้ต้นข้างปูอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอแรงคนในหมู่บ้านไปทำ ที่พักชั่วคราวให้ให้ท่านหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนจะทำเป็นเหมือนเป็นซุ้มเป็นอะไรเงี้ยกันลมกันฝนกันแดดอะไรประมาณเนี้ยพอมาถึงช่วงเช้า ปุ๊บก็เหมือนแบบว่าขอแรงคนในหมู่บ้านเนี้ยค่ะ ที่ว่าเป็นผู้ชายเนี้ยค่ะพากันไปเหมือนทำอาสมค่ะต้องเรียกว่าอาสมใช่ใช่ใช่ใช่ทำ ทำอาสมเหมือนชั่วคราวให้ให้ท่านํำนักอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่รู้หนูใช้คำถูกบ้างหรือเปล่าให้ท่านํำนักพระสงฆ์อยู่ชั่วคราวอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเหมือนกันกันลมกันแดดกันฝนอย่างเงี้ย ในตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าฟังท่านเทศนาธรรมอะไรเงี้ย ตามปกปตินะคะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจนแยกย้ายกันกลับนำนำพัตตาหงพัตตาหารอะไรมาถวายตามปกติเนี้ยค่ะจนกระทั่งอ่า เวลามันผ่านไปค่ะ เมียของตะเกิดเนี่ยค่ะ ที่ว่าชื่อดีมาเนี่ยคือพอแกรู้ว่ามีพระธุดงค์เนี่ยค่ะ้าปรากฏอยู่ที่กลางนาของตัวเองใช่ไหมแกก็รีบไปบอกคนในหมู่บ้านนะคะ ที่เป็นพวกมือหวยอะไรเงี้ยคือให้ไปหาพระธุดงค์รูปนี้ค่ะ โดยที่ว่ามีมีการแบบว่าติด พวกเอาของอาหารเนี้ยไปถวายด้วยอะไรอย่าง เงี้ยพอไปถึงก็เหมือนแบบว่าไปกราบถวายตามปกติฟัง เทศนาธรรมคำสอนอะไรตามปกติเนี้ยพอฟังเสร็จด้วย ด้วยอำนาจของคนที่แบบว่า มันไอเนี้ยมันเหมือนมีความโลภและอยากได้พวกโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยอ่ะ เยมาเนี่ยก็เลย เอ่ยปากขอพระธุดงค์รูปนี้ไปว่า หลวงพี่เจ้าค้า คือยังไงงวดเนี้ยฉันขอสักสามตัวตรงได้ไหมเจ้าคะ่ะคือพวกฉันเนี่ยแรงแค้นเหลือเกินเจ้าค่ะพวกฉันเนี่ยคือแบบว่าอดอยากปากแห้งึ้นเหลือเกินยังไง ให้หลวงพี่นะช่วยเมตตา ให้ฉันสักสามตัวตรงนะเจ้าค่ะก็คือเหมือนพระธุดงค์นั้นปฏิเสธไม่ได้เนาะก็เลยให้เป็นเลขสองตัวตรงเนี่ยค่ะ พี่พี่โนดพี่พี่วีพอพอนั้นปุ๊บ เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่ว่าหวยออกนะปรากฏว่าแจ็คพอตค่ะ ถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้านอพี่หีพี่โนนค่ะแล้วและถูกนี่คือไม่ได้ถูกจำนวนน้อยๆนะคะ ถูกจนเจ้ามือสายตาค่ะ พี่ ค่ะ ครับ ก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนทำนองว่าจิมาเนี่ยแกติดใจพี่แกติดใจจนกระทั่งแบบว่า มาถึงรอบที่สองเนี่ยค่ะ แกกลับมาอีกมาที่พัทุดงรูปนี้อีกก็เหมือนเอ้ยปากขออีกเอ้ยปากขออีกหลวงพี่เจ้าค้างวดเนี้ย ขอสามตัวตรงตรงเต็งเต็งเลยนะเจ้าคะแต่มันมีสิ่งที่พัทุดงรูปเนี้ยพูดและทำให้คนพวกอนเนี้ย คือยังไงทำให้คนพวกอนเนี้ยแบบว่าแลกเปลี่ยน คือเอ่ยคำไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ ด้วยความโลภเนี่ยพระธุดงค์รูปเนี้ยเหมือนมีข้อแลกเปลี่ยน ที่ว่าจะแลกเปลี่ยนกับหวยสามตัวตรงเนี่ยเหมือนแบบว่า ท่านบอกว่า เนี่ยเอางี้เดี๋ยวอาตมาจะให้สามตัวตรงเนี่ยนะแต่ว่าพวกโยมอะมีข้อแลกเปลี่ยนให้กับาให้กับอัตมาเนี่ยหนึ่งข้อได้ไหมอะไรเงี้ยคืออัตมาขอข้อแลกเปลี่ยนเป็นของรักของห่วงของโยมเนาะไอ้ด้วยความโลภของคนกลุ่มนั้นนะคะ พี่พี่วีพี่นนนเขาก็เลยตอบตกลงเป็นไปว่าได้เจ้าค่ะปรากฏว่า พอดูดดงจากที่ท่านเป็นเป็นพักกรรมฐานเรียบร้อยอย่างเงี้ย ท่านท่านเปลี่ยนกิริยาบทกลายเป็นเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นท่านั่งชันเข่าเนียชันเข่าข้างเดียวเนี่ยแล้วก็เอามือมาเท้าที่เข่าแล้วก็มองมาที่หน้าด้วยสีหน้าที่แบบว่าถ้าเหมือนคึงเหมือนจะกินเลือดกินเ ไรท่านึกไม่ออกให้อากประมาณนี้ถึงท่าน่า แล้วก็เหมือนแบบว่า อ่าพอเวลายกข่าวข้างหนึงนี้อย่างนี้ อ่า อารมณ์ประมาณนี้อืมใช่ค่ะที่ข้างหนึงแล้วพอเวลาอืมอ่าครับ ต่อเลย พอเวลาผ่านไปผ่านไปถึงช่วงที่ว่าหวยมันออกแล้วเนาะพี่ปรากฏว่าถูกสามตัวตรงคราวนี้ถูกเยอะถูกหนักยิ่งกว่าเดิมครับพี่นน์พี่วีค่ะ จนก็ ก็เลยกลายเป็นแบบว่า ที่บุ้ยคอะไรครับเอาแป๊บนึงนะครับ ที่นี่แป๊บนึงครับแป๊บนึงจ้าจ้าจ้าจ้านะฮะ ก็ตามที่คุณเอลี่เล่ามาสักครู่นะฮะคุณเอลี่ได้ยินเสียงอะไรเหรอผมได้ยินอยู่เสียงอ้าวมันอะไรฟุดฟสักเปล่า่างค่ะหนูหนูเออ มันเหมือนเสียงคนลากอะไรไม่รู้ทางการที่หนูอยู่คนเดียว เสีตยงกใจอะไรเสักอย่าง มีอะไรไหมฮะตรงนั้นเช็คเช็คก่อนนะเช็คก่อนเผื่อก่อนนะเผื่อเป็นงูเป็นงูนะไม่มีค่ะไม่มี ไม่มีเช็คค่ะ แล้วแล้วต่อเลยนะคะ้าอ่ามาถึงตอนช่วงที่ว่า อ่าเขาถูกหวยสามตัวตรงเนี้ยค่ะ ก็เหมือนแบบว่าเป็นเป็นที่เรื่องลืออย่างเงี้ย ไปในหลายหมู่บ้านครับเออพระรูปเนี้ย คือให้หวยถูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่พอเวลานั้นก็เหมือนแบบว่า ตอนนั้นนะ เยมาเนี่ยค่ะพอได้รับเงินที่ว่าถูกหวยแล้วด้วยความขี้งกเนาะแกเข้ามาเอาเอามานอนกอดไว้อย่างเงี้ยค่ะ และคืนนั้นเองเนี่ยค่ะตะเกิดเนี่ย ได้ฝันว่าได้ฝันว่ามีหมาดำตัวใหญ่เนี่ยค่ะ คือตัวเท่าควายเลยค่ะพี่ มาเดินวนอยู่รอบบ้านของแกเนี่ยเป็นหมาดำลักษณะเหมือนเป็นหมาดำที่ไม่มีหางอะค่ะที่หางทู่ๆอะหางกระปุกเนี่ยมาเดินวนไปมารอบบ้าน แล้วก็แบบว่าพร้อมกับส่งเสียงคำรามในลำคอด้วยค่ะเหมือนอารมณ์แบบว่ามันหิวและพยายามที่จะปีนป่ายเข้ามาในบ้านให้ได้เนี่ยค่ะพี่พอมันวนไปสักพักหนึ่งนะค่ะพี่จู่ๆอ่ะคือให้พี่โนนกับพี่วีนึกภาพนะคะคือบ้านสมัยโบราณมันจะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะพี่ คือต่อให้มาตัวเท่าควายอะไรแล้วแต่ มันก็ไม่สามารถที่จะกระโดดรอดหน้าต่าง เข้ามาได้ถูกต้องไหมคะ แต่ว่าในฝันของตะเกิดเนี่ยค่ะ ตะเกิดฝันว่าอีหมาดำตัวเท่าควายเนี่ยค่ะ จะู่มันกระโดด กระโดดข้ามหน้าต่าง ชั้นบนสูงชั้นสูงชั้นสองเนี่ยค่ะพี่ กระโดดข้ามมาแล้วก็มากัด เท่าที่คอของเยมาเนี่ยค่ะ แล้วก็ไอแหวกไส้เยมากินพี่ในฝันนะ จนจะเกิดเนี่ย สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเป็นเวลาเช้าพอดีนะก็ยังเห็นว่าอ๋อ มันเป็นแค่ความฝันยังเห็นว่าเมียตัวเองนอนอยู่ข้าง ก็เลยเอามือเนี่ยค่ะ ไปสะกิดเมีย ปรากฏว่า เยมาเนี่ย คือตัวเย็นเฉียบไปแล้วค่ะ คือเสียชีวิตเหมือนทำนอง อารมณ์แบบว่าไหลตายประมาณเนี้ยเออ อืม ค่ะอ่าตะเกิดก็เลยแบบว่า ตกใจเนาะ ก็เลยรีบวิ่งมาที่บ้านของคุณปู่ เอ เนี่ยมาตะโกนเสียงดังเลยบอกไอ้โมด ไอ้โมด เนี่ยเมียข้าตายแล้วข้าฝันอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าเหตุการณ์แล้วลำดับเหตุการณ์ว่าเออ ความฝันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ย ให้คุณปู่เอฟังอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนแบบว่าก็เหมือนแบบปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้ไปนิมนต์พระอีกหมู่บ้านหนึ่งอะเนาะเพราะว่า ตอนนั้นนะคะในหมู่บ้านของปู่เอเนี่ยไม่มีพระมาจำพรรษาหรือว่าหมือมาจำวัดอยู่ในในวัดของหมู่บ้านนี้เลยค่ะก็เลยต้องไปนิมนต์พระที่วัดอื่นเนี่ยค่ะหมู่บ้านอื่นเนี่ยค่ะมาสวดมาสวดศพของยิมาแทนจนกระทั่งเนี่ยศพ ขนงยมายเนี่ยได้ทำพวกชาวพนักกิจพวกอะไรอย่างเงี้ยจนเสร็จสับเรียบร้อยไป ก็เริ่มมีคนเนี่ยค่ะ มีอาการเดียวกับยยมายเนี่ยมาเรื่อยๆ คืออาการไหลตาย ตายมาเรื่อยๆ จนเป็นสิบยี่สิบคนนะคะที่ คือสิ่งที่น่าแปลกคือเป็นคนที่ไปขอหวยพระธุดงรูปนั้นทางนั้นค่ะ พี่นีพี่โนตจนกระทั่งมาถึงล่าสุดเนี่ยค่ะ ตอนนั้นปู่เอกำลังนั่งสารแห่อยู่ที่หน้าบ้านเนาะตอนนั้นเป็นเวลาแบบว่า มืดแล้วแหละพี่ ก็ไม่รู้ว่ากี่ทุ่มเนาะคุณปู่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดมา คือท่านกำลังนั่งสารแห่อยู่เนี่ยอ่านั่งสารแห่แห่แห่ปลาเนี่ยแห่แห่จับปลาเนี่ยค่ะที่จู่ๆตะเกิดอ่าค่ะจู่ๆตะเกิดเนี่ยแกวิ่งหน้าตั้งมาจากไหนก็ไม่รู้แกมาตะโกนบอกว่าเนี่ย ตะโมดตะโมดข้าฝันอย่างนี้อย่างนี้ฝันว่าหมาดำตัวใหญ่อ่ะมันมาวนเวียนอยู่ ที่บ้านของน้องสาวข้าเนี่ยข้ากลัวว่าจะมีรางไม่ดีเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนแบบว่าปู่ก็ปลอบใจตะเกิดไปนนองบอกว่าแกอย่าไปคิดมากเลย มันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ นาทีนั้นก็ผ่านไปนะก็คือแยกย้ายกันกลับบ้านปักคุยอะไรกันเสร็จสับแล้ว ค่ะที่ปู่เอก็คือเก็บอุปกรณ์แล้วก็ อาบน้ำแล้วก็เดินเข้าไปนอนขึ้นเรือนไปนอนบนบ้านตามปกติอย่างเงี้ยค่ะ พี่จนกระทั่งขนาดที่ปู่กันตังนอนอยู่เนี่ยค่ะ คือข้างบ้านเออมันจะเป็นดงกล้วยใหญ่ ๆ แล้วก็จะเหมือนมีมีบ่อน้ำทิ้งค่ะพี่คือคุณปู่บอกว่า มันมีลักษณะเหมือนเสียงกับ เหมือนกับมีเสียงสัตว์ใหญ่เนี่ยค่ะคล้ายๆกับวัว พวกวัวพวกควาย่เนี่ยค่ะ มันวิ่งลุยน้ำมาแล้ว มันก็วิ่งผ่านดงกล้วยค่ะ ลงกวยบ้านบ้านปู่เองนะ แล้วก็ทะลุไปตรงบ้านน้องสาวของตะเกิดนะครับครับก็คือปู่ก็คือแบบว่าอ่าไม่คิดอะไรมาก คงจะเป็นสุนัขมั้งอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าสีเท้ามันหนักนะปู่เขาบ่าเนี้ยก็เลยไม่ได้สนใจจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนกลางคืนนั้นนะครับปู่อ่ะเขาเขาปวดท้องหนัก ก็เลยลงมาเข้าห้องน้ำที่ว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะ คือบ้านสมัยโบราณนี่คือเขาจะแยกห้องน้ำกับกับบ้านเนาะพี่ก็เลยเข้ามามาเข้าห้องน้ำหน้าบ้านเนี่ยค่ะ ที่ว่ามันอยู่ชั้นล่างเนี่ยค่ะพอปู่ทำธุระอะไรเสร็จสับที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยค่ะพอออกมาปุ๊บเขามองไปตรงบ้านของน้องสาวตะเกิด เนี่ยค่ะ ที่ว่าชื่อว่ายายน้อยเนี่ยเขาเห็นว่า มีหมาดำตัวเท่าควายอ่ะพี่อันนี้คือไม่ใช่ในฝันในฝันนะครับหใหญ่มากหมาดำตัวเท่าควายค่ะ ใช่มันเดินวนเวียนวนไปวนมาอยู่รอบบ้านของของดีน้อยเนี่ยค่ะ คือตอนแรกปู่เขาเขาคิดว่ามันคงน่าจะเป็นหมีอะไรเงี้ย ปู่ด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ปิดไฟนอนตามปกติ พอเช้ามาปุ๊บ มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทันทีเลยค่ะแต่เกิดนี่วิ่งหน้าตั้งใหม่แล้วบอกให้ปู่อ่ะ ไปที่บ้านเยน้อยทีคือยยน้อยมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่ยอมเปิดบ้าน ก็พอไปถึงปุ๊บก็คือพังประตูพังห้องเยน้อยเนี่ยค่ะ เข้าไปปรากฏว่าเห็นสภาพร่างของเยน้อยเนี่ยค่ะ เหมือนแกนอนสภาพเหมือนว่าช็อกตาค้างแล้วก็มือ ยิกเก่งนะครับพี่พี่พี่โนดพี่มีค่ะเหมือน แล้วก็มีอาการแบบแบบไหลตายไปอย่างเงี้ยพี่ ก็เลยแบบว่า เริ่มเริ่มคิดกันเยอะแล้วค่ะ เรื่องที่ว่าเราเห็นหมาดำ แล้วก็ฝันเห็นหมาดำอะไรเงี้ย แล้วก็จะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ย ในคนกับคนในหมู่บ้านมาเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย ก็เลยได้นำเรื่องเนี้ยค่ะ ไปบอกกับพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งอะค่ะ ที่ที่อยู่ทางทางแถบ ทางแถบเขตติดกับนครสวรรค์เนี่ยค่ะไปบอกท่านว่าเนี่ยเออคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ประสบเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้มนท่านอ่ะช่วยไปดูให้ทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพระธุดงรูปนั้นท่านก็แบบว่ารับปากแล้วก็มาดูให้อย่างเงี้ยค่ะพอมาดูให้ปุ๊บก็เหมือนแบบว่า ท่านมาตรวจยามาเหมือนมาตรวจยานนะเนาะใช้ยานตรวจอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าก็รู้ว่า อ่า คนในหมู่บ้านเนี่ยไปตกปากรับคำกับ อสุรกายเพราะว่าเนี้ยเออ ก็เลย ก็เลยทำให้เขาอะมาเอาชีวิตได้พระอสุรกายเนี้ยถือศีลมานานแล้วถือศีลมาตั้งห้าสิบห้าสิบปีแล้วห้าสิบอ่า ทุก ๆใช่ทุกทุกห้าสิบปีนี่ก็คือแบบว่า เขาจะออกมาเหมือนแบบว่า มาทำให้คนเห็นแล้วก็มาล่าเหยื่อเนี่ยทุก อ่า ทุกทุกห้าสิบปีอะครับผมอืมประมาณนี้ก็เหมือนแบบว่า คุณปู่เองเนี่ยเขาพาก็เหมือนแบบว่าพาพระธุดงท่านเนี่ยไปดูไอ้จุดจุดต้นกำเนิดนะเนาะที่ว่าพระธุดงนั้นน่ะ ท่านปักกดอาศัยอยู่ ปรากฏว่าพอไปถึงอีต้นกามปูเนี่ยค่ะ ไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอพระธุดงรูปนั้นแล้วนะคะ แต่มันปรากฏ สิ่งที่เด่นชัดคือเป็นรอยตีนคล้ายๆกับรอยตีนอุ้มตีนหมีอุ้มตีนสุนัขใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเดินวนรอบไปรอบมาอยู่ใต้ต้นอ่า ใต้ต้นใต้ต้นกามปู่ใหญ่เนี่ยค่ะ แล้วเขาแวบหายเข้าไปในใต้ต้นกามปู่เนี่ยค่ะ หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่า ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันโคนต้นตักกามปู่เนี่ยออก โดยการที่แบบว่าถอดรากถอดโคนเนี่ยค่ะ จนอ่า ใช้เวลาโคนต้นกามปู่เนี่ย ถึงสองสามวันเลยครับกว่าจะถอนรากถอนโคนขึ้นมาปรากฏพอถอนรากถอนโคนขึ้นมาได้ ก็พบกับอ่า หม้อดินนะคะพี่หม้อดินที่มันอยู่ในอยู่ในรากของต้นกามปู่ใหญ่เนี่ยค่ะ ก็เลยหยิบขึ้นมา หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าเนี่ย โยมรู้ไหมอสูรกายเนี่ย มันอยู่ในหม้อดินนี้เขาว่าเนี้ยมันอยู่ในหม้อดินเนี้ยและพระทุดงที่ว่ามาจำแรงร่างให้พวกโยมเห็นเนี่ย อาตมาเคยพบเจอกับท่านมาแล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว ท่านท่านเนี้ย ท่านเคยมาปักปดอยู่ที่นี่นะครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วท่านก็เดินหายไปพอมารู้อีกทีว่าอ๋อท่านได้นำของนำผีปอบเนี่ยมาปล่อยไว้ จนกระทั่งแบบว่าผีบอบเนี่ยมันกลับไปเล่นงานท่านจนเสียชีวิตแล้วก็เหมือนแบบว่า อาศัยร่างจำแดงท่านมาหลอกคนทุกๆห้าสิบปีเนี่ยจนกระทั่ง อืมจนกระทั่งเนี่ยค่ะ หลวงพ่อท่านได้เอาไอ้หม้อดินเนี่ยค่ะไปจำเริญทิ้งลงในน้ำเนี่ยค่ะ แล้วครับก็ได้บอกกับพวกพวกคนในหมู่บ้านว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องเกรงกลัวแล้วนะ เพราะว่าท่านน่ะ ได้เอาหม้อดินเนี่ยไปจำเริญลงน้ำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ ตั้งแต่บัดนั้นมาก็คือไม่ทุก พอครบห้าสิบปีก็คือไม่เห็นพระธุดงรูปนี้มาอีกเลย แล้วก็มาเข้าเรื่องของเอค่ะตอนที่ว่าพี่วีจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าเอบอกว่าพเอตามคุณปู่คุณย่าเนี่ยค่ะไปที่นาครับและเออและได้ความที่ว่าเราเป็นเด็กอะพี่เราอยากรู้อยากเห็น เราเห็นว่าหมู่อาคนในหมู่บ้านเนี่ยเขายิ้วปิ่นโตไปทำอะไรกันมาแล้วเขามุ่งตรงไปตรงต้นกล้ามปูใหญ่พี่พี่หนึ่งภาพตามเอเอด้วความเป็นเด็กก็เลยวิ่งตามไปแล้วก็ไปนั่งแอบดู ตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นไอเนี้ยค่ะบ่อบาดาลของตะเกิดเนี่ยค่ะไปซุ่มตัวแอบ ดูอยู่ตามโพงหญ้านะพี่ปรากฏว่าสิ่งที่เอเห็นนะคะ เอเห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่กำลังนั่งพิงหลังนั่งชันเข่าอ่ะพี่พี่นึกภาพ เป็นหมาดำมานั่งชันเข่าแล้วมันเอาหลังพิงกับต้นไอ้นี่ต้นกามปูใหญ่อะค่ะพี่ แล้วมันนั่งน้ำน้ำลายไหลย้อยเลยพี่แล้วมันก็ทำตาทะมึงพึงใส่ใส่พวกคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยพี่คือตอนนั้นเอตกใจจนแบบว่าผลจะช็อกตายอ่ะพี่เอ ก็เลยรีบวิ่งไปหาคุณย่าเอคือคุณย่าเอตอน เขาท่านกำลังปลูกหอมไปถึงเอบอกว่าเอตะโกนให้คุณย่าเอ ฟังเลยบอกเนี่ยย่าย่าย่าเนี่ย เอเจอ เอเจอหมาดำตัวใหญ่เนี่ยมันนั่งอยู่ใต้ต้นก้ามปูเนี่ย คุณย่าคือ ด้วยความโมโหหันมาตบปากเอทันทีเลยบอกมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงบาปกรรมนรกจะกินกระบาลไปหาว่าพระเป็นหมาดำได้ยังไง คุณย่าเอพูดอย่างเงี้ยเอ ก็ด้วยความเสียใจเนาะก็เดินหนีท่านแล้วก็ไปกำลังก้าวขาขึ้นรถอีแตกเนี่ยครับ ค่ะพี่แล้วจู่ๆมันเหมือนมีมีมีเท้าหนักๆอะค่ะมาทีบเข้าที่หน้าอกเอจนเอแบบว่าหงายหลังหัวฟาดลงพื้นแต่โชคดีที่ว่า พื้นมันเป็นพื้นเนี่ยค่ะพื้นพื้นดินเลนอะพี่เอเลยไม่เป็นอะไรมากมายค่ะ เรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะโอ้ยไม่ประมาณนี้แหละครับโอ้โหเรื่องของหมาดำเนี่ยพี่ชายผมเคยโดนที่นครสวรรค์เนี่ยอขมาเล่าให้ฟังเหมือนกัน แต่ไม่ได้ไม่สนใจคือแบบวิ่งในนาอ่ะ เติมน้ำฝนมันตกไงวิ่งขปหาซุปตัวนี้ยหมาตัวนี้ยหัวไม่มีนะตัวใหญ่เท่าวัวเลย เนี่ยผมกำลังตกใจอยู่เหมือนกันที่คุณเอรีบอกว่าโอ้โหมันตัวใหญ่เท่าใหญ่มากอืมคือไหนพี่น็อตขอโทษทีพี่น็อตยืนได้ไหมนัไหนลองลองยืนดูอ่อลองยืนผมผมไม่แน่ใจว่า ตัวเท่านี้เลยไหมโอ้โหต้องต้อง ถ้าตัวใหญ่แล้วพี่โน้ตก็ว่าใหญ่แล้วนะอื ฮ้ยใหญ่เท่าควายนี่พี่โน้ตสองตัวยืนก่อกันสองตัวเลยนะ เอออ้ยแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้รีกันเองพี่พี่พี่ชายพี่ชายเราครับเขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเคยโดนแบบนี้ แต่ว่ามันกับไม่ได้มาหาเขาเหมือนไปหาใครสักคนแค่วิ่งผ่านในวงเล่าเขาเฉยครับแต่ก็เล่นวงวงแตกเหมือนกันนะเจอเขาเจอเขาเจอกันที่นครสวรรค์กับบ้านเหนือไม่ใชจำไหวอืมหูน่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าพอพอเหมือน พอคุณเอรี่บอกว่า ลักษณะที่เขาเปลี่ยนไปแต่แต่แต่ทุกคนที่แบบไปไปทำสัญญากับเขาอ่ะเขาตามมาเอาหมดเลยใช่เราคืนหมดอ่ะใช่เขาตามมาเอาคืมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเขาเข้าขายคำว่าแลกเปลี่ยนของฟรีไม่มีในโลกเอเออมันเหมือนการแลกเปลี่ยนมากกว่าคุณได้จากเราไปเราจะต้องตอบแทนเออครับเหมือน ด็กที่ชื่อไก่ที่เราใช่ค่ะเออนะฮะ ก็ใช่คือตอนเด็กตอนนั้นน่ะ คือเอก็งงมากเลย เอ๊ะทำไมในหมู่บ้านเราเดี๋ยวมีงานศพเดี๋ยวมีงานศพอยู่เนี้ย ก็คือในความที่ว่าเราเป็นเด็กอะเราก็ไม่กล้าถามคุณปู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะมารู้จากปากคุณปู่ว่าอ๋อ มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณปู่ท่านก็เลยเล่าให้เอฟังโอ้โห คือในช่วงนั้นเนี่ย คุณเอจะรู้สึกได้เลยว่ามีงานศพถี่มากถูกไหมฮะใช่งานศพถี่มาก แล้วคือตอนเราเราเป็นเด็กอ่ะ เราคือเราเราห่วงแต่เล่นอย่างเดียวไงพี่บีคือเราไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปสนใจ อย่างนั้น คือเรายังไม่รู้จักความเจ็บความตายอย่างเงี้ยพี่ครับ อืมครับ ค่ะก็เลยไม่ได้ไปสนใจอย่างเงี้ยแล้วเรามารู้ที่หลังจากปากคุณปู่ที่มาเล่าให้เราฟังเนาะเรียบเรียงเรื่องให้เอฟังเนี่ยว่าอ๋อเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นี่เองมันน่ากลัว อืมอืมอืมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปอบอ่ะอืม แล้วก็ไอ้ที่เรารู้สึกได้ว่ามันมี มันมี มันมี มันมีเขาเรียกไงฟังก์ชันใหม่ของปอบ ของปอบคือเขาเนี่ยเคยมีพระธุดงหรือเปล่า นะเลี้ยงปอบเลี้ยงปอบหน้าที่นี้ก็คือกลายเป็นว่าคุมไม่ไหว คุมไม่อยู่เออปอบก็เลย อ่า เหมือนว่ามาปรงเขาเรียกไงเขาเรียกไง เอาเอาพระไปอ่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแรงกายมาเป็นพระทุดงลูกนั้น ใช่ แล้วก็มาให้ให้หวยอ่ะ อ่า เออ กลายเป็นว่ามาทำข้อเลิกบินกับชาวบ้านเพื่อที่จะ มาเอาชาวบ้านเรานั้นไปอีกเหมือน เหมือนคล้ายๆแบบอ่าดีแล้วถ้าถ้าเป็นปอบก็แบบ อ่ามีของกินแล้ว อ่า ได้ ทีนี้ทีนี้วีอยากรู้ว่าคุณเอลลี่มีโอกาสได้รู้ไหมครับ ว่า อ่าเขาเนี่ย มีวิธีในการไปจัดการกับเรื่องราวเนี้ยเกี่ยวกับปอบยังไง ครับ อ่า เท่าที่ฟังคุณปู่เล่าเนาะคือหลวงพ่อท่านนะคะได้เหมือนเอาเอาหม้อดินที่ว่ามันมีปอบ ที่อาศัยอยู่เนี่ยค่ะ ไปจำเริญลงน้ำโดยการที่แบบว่าท่านสวดคาถากำกับไว้เนาะแล้วก็ทิ้งลงน้ำอย่างเงี้ยค่ะ แล้วบอกให้ปอบเนี่ยใช้ชดใช้เวรใช้กรรมจนครบและถึงไปเกิดได้อะเหมือนทำนองไม่ได้แบบว่ากักขังไว้ถาวรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าให้กักขังให้เขาชดใช้กรรมพอชดใช้กรรมเสร็จก็เหมือนให้ ให้อ่าพระแม่คงคาเนี่ยค่ะนำวิญญาณเขาไปสู่บนโลกอเงี้ยครับครับ เออ มานั่งแบบพอพอวีฟังคุณเอลี่แล้วเราเราเราเราเราเราเหมือนเราคิดตามอ่ะ เราเริ่มคิดตามคิดตามแล้วเราเห็นภาพแบบหูควายผมเคยเป็นคนหนึ่งนะที่ที่ที่เป็นเด็กเลี้ยงควายฮะอืมสมัยก่อนไปบ้านคุณยายแหละก็มีควายมีวัวให้ให้เล่นให้เลี้ยงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยควายมันไม่ได้ตัวเล็ก ๆ นะครับ มันตัวใหญ่ใหญ่ตัวไม่เล็กนะแล้วหมาดำตัวควายมันก็ตัวใหญ่ ใหญ่มากนะ ไม่ใช่ตัวเล็ก ๆนะผมผมว่าอย่างน้อยๆ ช่วงตัวมียาวสองเมตรกว่า มี มีแน่นอนละมีเมตรกว่าสองเมตรแน่นอนละครับเออนะฮะ ก็มันโอ้โหมันใหญ่ เท่าไหร่มาลักษณะนั้นนะใหญ่นะใหญ่นะ โอเค คุณเนลลี่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับปอบหมาดำก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ ประมาณ ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้